thank you ทีนี้เรากลับมาเรื่องของการอธิบายเสียงพยัญชนะ description of consonant sounds ในด้านที่3นะครับที่เราเรียกว่า manners of articulation โดยเราจะสังเกตดูว่ากระแสลมที่มาจากปอดนะครับได้รับการปรับแต่งในขณะที่ผ่านช่องเสียงหรือ vocal tract เนี่ยว่าผ่านแล้วมันถูกปรับอย่างไรบ้างนะครับ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวหด หรือขยายของฐานกร หรืออวัยวะที่ใช้ในการพูด ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า articulators นะครับ manner of articulations หรือวิธีการออกเสียงนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 6 วิธีนะครับ วิธีที่1นะครับเราเรียกว่าเสียงหยุด เสียงกักหรือเสียงระเบิด ภาษาอังกฤษเรียกว่า stop plosive ซึ่งทำได้โดยการกักลมไว้ด้วยริมฝีปากทั้งสองนะครับ หรือจะกักด้วยลิ้น จากนั้นก็ระเบิดลมออกมา เป็นเสียงพยัญชนะนั้นๆนะครับ เสียงที่มีวิธีการสร้างแบบนี้ ได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับ ผู้เรียนลองออกเสียงด้วยกันนะครับ เช่นเสียงบบ t ด d d g กสังเกตจะมีการกักกลมไว้แล้วก็ปล่อยระเบิดออกมานะครับ ต่อไปเป็นวิธีการออกเสียงที่เรียกว่าเสียงเสียดแทรก ภาษาอังกฤษเรียกว่า fricatives fricatives ซึ่งสามารถทำได้โดยกักลมไว้ แต่ไม่ถึงกับปิดสนิทเลยทีเดียว แต่จะมีลมเล็ดลอดออกมาในลักษณะเหมือนเสียงที่เสียดแทรก ตัวอย่างเช่นเสียง shh ที่เปล่งออกมาในขณะที่ด้านหน้าของลิ้นกดไว้ที่เพดานปาก ลองอีกครั้งนะครับ อย่างนี้เป็นต้น เสียงที่มีวิธีการสร้างแบบนี้ได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับ ลองออกเสียงตามนะครับ เสียงแรกเสียงช v v t h t h s s z z เสียงที่สามนะครับ เสียงนี้เรียกว่า เสียงกึ่งเสียดแทรก เสียงนี้ทำได้โดยการกักลมไว้ช่วงสั้น ๆ คล้ายๆ กับเสียง stop โดยปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือกนะครับจากนั้น จะหดลิ้นกลับไปยังเพดานแข็งอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงเสียดสีเหมือน fricatives นะครับเช่นเสียง กับเสียงจจจอย่างนี้เป็นต้นนะครับสังเกตว่าลิ้นตอนแรกจะติดตรงจะแตะตรงที่ปุ่มเหงือกพอพอพอสุดสิ้นเสียงมันจะกลับไปที่เพดานแข็งนะครับ ครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ เพดานอ่อนที่อยู่ส่วนหลังของปาก สามารถยกตัวขึ้นหรือลดตัวลงก็ได้ คือถ้ามันยกตัวขึ้นเนี่ย มันจะทำให้เปิดช่องปากจะจะปิดช่องจมูก ซึ่งจะทำให้เกินเปล่งเสียงพูดส่วนใหญ่ที่จะเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเพดานอ่อนกดลงปิดอากาศและเสียงก็จะออกทางจมูก ซึ่งได้แก่เสียงมนะงะเสียงเหล่านี้เราเรียกว่าเสียงนาสิกหรือว่าเนโซซาวดังนั้น manner of articulation แบบนี้ก็เลยเรียกว่า nasal นะครับ nasal คือเสียงขึ้นจมูกนะครับ ทุกเสียงจะเสียงนาสิก หรือว่าเสียง nasal sound เนี่ยจะทุกเสียงจะเป็นเสียง voiced เพราะจะเป็นเสียงสั่นที่เกิดขึ้นบริเวณกล่องเสียง ทดลองเอามือแตะตรงกล่องเสียงและเปล่งเสียงดูสิครับ จะสังเกตเห็นว่ามันมีเสียงสั่นตรงนี้ เช่นมนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เสียงลื่นไหลแบ่งออกเป็น 2 เสียงนะครับ ได้แก่เสียงลื่นไหลออกข้างลิ้นหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า lateral liquid lateral คือด้านข้างนะครับ เกิดจากการใช้ปลายลิ้น ไปแตะกับปุบเหงือกแล้วปล่อยลมออกมาทางด้านข้างของลิ้นพร้อมกับแยกฐานก่อนออกจากกัน ในที่นี้ที่เรารู้จักกันของ lateral liquid ตรงนี้เขาเรียกก็คือเสียง l l นั่นเองครับ และอีกเสียงหนึ่ง เสียงเลื่อนไหลที่เกิดจากการม้วนลิ้นกลับเข้าไปข้างในนะครับ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า retroflex liquid ซึ่งเสียงนี้ได้แก่เสียงตัว r นั่นเองเสียง r r r เสียงนี้นะครับ เสียงลื่นไหลทั้งสองไม่ว่าเป็นเสียง l หรือเสียง r ทั้งสองนี้เป็นเสียงอโคสะทั้งคู่นะครับ คือมีเสียงสั่น เรียกว่า voice sound เหมือนกันนะครับ manner of articulations อันสุดท้ายก็คือเสียงเลื่อน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า glide นะครับ หรือเสียงกึ่งสระ และพยัญชนะนะครับ ที่เรียกว่า semi vowel เสียงนี้เกิดจากการเคลื่อนเบาๆ ของอวัยวะที่ช่วยในการออกเสียง ซึ่งแทบจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับการออกเสียงสระ ในที่นี้จะมีอยู่ 2 เสียงด้วยกันนะครับ เสียงแรกคือเสียงววและอีกเสียงหนึ่งคือเสียงหยึก เหยียดครับเสียงิร์ดทำได้โดยการ ยกลิ้นด้านหลังขึ้นไปหาพิดานแข็งนะครับ แล้วก็ทำริมฝีปากกลมๆ ในเวลาเดียวกันนะครับเช่นเเววิิรร์ด์ดครับ ส่วนเสียงเหยียดนะครับ เกิดจากการค่อยๆ ยกลิ้นขึ้นปิดบริเวณพิดานแข็ง ลองออกเสียงด้วยกันสิครับเหยียดเหยียดเหยียดดีมากครับ ครับ สรุปแล้วจะเห็นว่าลักษณะของการออกเสียงพยัญชนะ หรือที่เรียกว่า manners of articulation มีทั้งหมด 6 แบบด้วยกันนะครับ ก็จะมีอันแรกนะครับ ก็มี stop หรือ plosives อันที่ 2 fricatives อันที่ 3 affricates อันที่ 4 nasals อันที่ 5 liquid และอันที่ 6 glides หรือ s e m i v o l e l และการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ก็จะต้องกล่าวถึงทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ คือจะคุณจะต้องพูดถึง ถ้าจะพูดถึงเสียงพยัญชนะตัวหนึ่ง ต้องพูดถึง place of articulation ก็คือตำแหน่งเกิดเสียงนะครับ อันที่ 2 พูดถึงวิธีการออกเสียงคือ manner of articulations และอันสุดท้ายจะต้องบอกด้วยว่าเสียงพยัญชนะนั้น voiced หรือ voiceless นั่นก็คือเสียงสั่นหรือเสียงไม่สั่นนะครับ ครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่า แต่ละเสียงพยัญชนะนั้น ถ้าเราต้องอธิบาย เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ เรามาลองดูจากเสียงแรกนะครับเป็นตัวอย่างกันก่อน เช่นเสียง d d นะครับเราก็จะต้องบอกว่า d เป็นเสียงที่เกิดจากตำแหน่งคือ stop และตามด้วยวิธีการเกิดเสียงก็คือ alveolar แล้วก็เสียงสั่นไหมต้องบอกว่า voiced เพราะคำว่า the ก็คือ stop a n v e l a voiced นะครับ ดูอีกเสียงหนึ่งนะครับเสียง ก็เช่นเดียวกันนะครับ เสียง เริ่มต้นจะเป็นเสียงที่ stop ก่อนนะสถานที่คือ stop มีการกักเสียงกัน stop และตามด้วย vela ลิ้นไปดันตรงเพดานอ่อน แล้วก็ voiceless ไม่มีเสียงสั่นตรงนี้เลยนะครับ ครับและเสียงต่อไปนะครับเป็นเสียง เสียง อย่างนี้นะครับ อันนี้เราก็จะอธิบายได้ว่าเป็น interdental สังเกตไหมครับ ลิ้นจะอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้ interdental และเป็น fricative ก็คือมีเสียงเล็ดลอดออกมา แล้วก็เป็น voiceless ตรงนี้ไม่มีเสียงสั่นนะครับ เสียงถัดไปคือเสียง นะครับเสียงนี้แน่นอนนะครับ เป็น fricative แน่นอน และเป็น alveolar เพราะว่าลิ้นไปดักแตะที่ปุ่มเหงือกนะครับ แล้วก็เป็น voice มีสันครับผม ครับ เสียงเงเงเสียงนี้เป็นเสียงเวลานะครับ ตำแหน่งคือเวลาและ manner ของมันคือ nasal เพราะขึ้นจมูกครับเงเงเงและเป็นเสียง voiced นะครับ มีเสียงสันตรงนี้เงเงสุดท้ายนะครับ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับ คือเสียง เยเยเยเสียงนี้นะครับเป็น glide แล้วก็เป็น palatal นะครับ ไปที่เพดานแข็ง แต่เพดานแข็งแล้วก็สั่นด้วยนะครับเยเยเยนี้เป็นต้นนะครับ นี่เป็นการอธิบายเสียงเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับ